สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการแก้ไข โถรับน้ำนะครับชักโครกนะครับ มีปัญหานะครับก็คือน้ำรั่วซึมออกมานะฮะอันนี้ก็คือ อุปกรณ์ที่เราจะไปเปลี่ยนนะครับ แล้วก็สายยางนะฮะเมื่อวานเราทำการตรวจตรวจเช็คไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปใส่กันนะครับตามมาเลยครับนี่นะครับก็คือโถ นะครับก็คืออาการก็คือมันติดไม่อยู่ใช่ไหม ก็ไม่ใช่นะครับ เพราะว่าลักษณะน้ำมันล้นออกไปนะฮะ สาเหตุที่มันมันล้นก็เพราะตัวลูกลอยมันมีปัญหานะฮะอ่ะเปิดฝานะครับเดี๋ยวช่างเตยเปิดฝาแล้วครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ ผมจะทำให้ดูว่ามันเป็นยังไง แป๊บหนึ่ง เกลือเปิดน้ำก่อนครับนะครับ รู้แล้วนะครับสาเหตุทำไมมันยังไงเนี่ย อีกรอบนึงก็โอเคนี่ครับเดี๋ยวรอน้ำแป๊บนึงนะครับ เราจะได้เห็นสาเหตุกันว่าทำไมรูปรอยถึงปิดไม่อยู่นะเดี๋ยวผมจะบอก วันนี้อยากจะให้เห็นภาพก่อน นะครับ แป๊บนึงครับ ปรับไปทางซ้ายอีกรอบหนึ่งพอโอเคครับตอนนี้เราก็เร่งเปิดน้ำนะครับ เพื่อที่จะให้ลูกรอยตับนะครับ เราก็มาดูนะครับว่า ปกติแล้วลูกรอยมันจะตับนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ แต่คราวนี้ทำไมมันถึงไม่ตัดนะฮะถ้าเราไม่สังเกตดีๆนะครับนะฮะเราดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นภาพ น้ำมันจะล้นขึ้นมานะครับ ล้นขึ้นมาแล้วมันจะออกตรงนี้แล้วก็ออกตามรอยแตกนะครับบางครั้งมันก็จะล้นขึ้นเนี่ยนะฮะล้นขึ้นนี่ มันก็เลยทำให้ไหลออกมาเนี่ยแล้วก็มาลง ตรงนี้รั่วปิดไม่อยู่นะครับ นี่คือสาเหตุหลักๆ เนี่ยนะครับน้ำเริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับ สาเหตุเพราะลูกลอยปิดไม่ได้นะฮะทำไมถึงปิดไม่ได้ เดี๋ยวรู้นะครับ นะฮะคราวนี้น้ำเริ่มล้นออกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ ล้นออกละเพราะอะไรมันลูกรอยมันปิดไม่อยู่ นะครับ เห็นไหมครับ น้ำไหลออกมา นี่ตอนนี้เราดูนะฮะตรงเนี้ยนะครับช่างเต้สาเหตุที่มันปิดไม่อยู่เพราะลูกรอยตัวนี้มันหักนะครับ เนี่ย ลูกรอยมันหักนะครับ เดี๋ยวผมจะปล่อยน้ำนะครับ แล้วจะให้ให้ให้ดูว่าลูกรอยทำไมมันถึงไม่ปิด ราะลูกรอยมันหักนะครับ อันนี้ผมปล่อยน้ำออกนะครับ โอเค ตอนนี้เราดูนะครับ เนี่ยลูกรอยมันหักครับ เนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยมันหัก เนี่ยมันหักตรงคอเนี่ยครับ มันก็เลยปิดไม่อยู่ เพราะฉะนั้นวิธีแก้ของเรา เราจะต้องเปลี่ยนชุดแกนเนี้ย ใหม่นะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะปิดน้ำก่อนนะฮะ แล้วจะให้ดูรูปรอยอก็ปิดน้ำครับ ปิดแล้วนะครับคราวนี้ก็ปล่อยน้ำออกทั้งหมด เคหมดละเท่านี้หมุนตัวนี้ออกอย่าไปหมุนตรงนั้นครับเพราะมันหมุนไม่ออกหรอก เพราะว่าตรงนี้มันหักละเอาคีมล็อกมาคีมล็อกคีมล็อกที่ผมเอามานะ่ืเออจับเนี่ย จับหมุนมาทางซ้าย จับยังไงก็ได้หมุนออกมาต้องใช้เครื่องมือพิเศษช่วยนะครับ จับปล่อยแล้วก็คลาย เพราะว่าเราจับที่ลูกบอลแล้วบิดเลยไม่ได้นะครับ เพราะว่าลูกบอล มันหักเห็นไหมครับ ลูกบอลมันหักเห็นไหมจับเฉยๆไม่ต้องล็อกขนาดนั้นหรอกแล้วก็ค่อยๆ บิดมาเออให้มันตึงมือ หมุนออกมา เออหมุนทวนเข็มในกาวออกมา อันนี้ช่างเตยนะครับ ช่างเตยมาทำให้ดูนะครับหมุนออกมาอ่าออกไหม แกนออกมานะครับ นี่ก็อ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยมันหัก ลูกบอลมันหัก เหล็กมันขาดนะฮะข้างในเนี่ยมันก็เลยทำให้เวลาลูกลอยยกอ่ะมันเหงียนอย่างเงี้ยนะครับ มันไม่ยกมาทั้งทั้งก้านนะครับเนี่ยขอขอขอดูแกนเก่า นี่นะครับ เห็นไหมเนี่ยมันหัก มันต่อกันอยู่ มันหัก เนี่ยเห็นไหมครับ อย่างเงี้ยอเนี่ยอย่างเงี้ย แล้วเวลามันยกมันก็อย่างเงี้ย อย่างเงี้ย อย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้ครับ แกนมันไม่ออกมานะครับ